ก่อนอื่นก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะ ผมเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะเพื่อนนะมามามามาขอจำแจมนะ ตะวันออกตะวันออกขอจำแจมเด้อเกมนี้ถือเป็นนเกมนอกกระแสหนึ่งที่แบบว่า แต่ดีอยู่นะเพื่อนนะผมเคยเล่นไม่กี่ครั้งหรอกเกมนี้แต่ว่าตอนเล่นก็แต่ดีอยู่ไม่รู้ว่าวันนี้มาเล่นจะแตกดีหรือเปล่า นี่ไงคิวเข้าอย่างนี้ก็สวยดีครับไหลต่อไหมไหลต่อไหมสิบเต็มกราฟเลยแต่ช่องแรกไม่มาสเก็ตเตอร์เกมนี้มันจะมาพร้อมกับตัวคูนำเลยนะ มันจะแบบแปลกๆนิดนึงสิบเต็มกราฟเลยว่ะสิบเต็มกราฟเลยว่ะอุ้ยเราไหลต่อด้วยเคด้วยเป็นไงต่อจังหวะนี้ โอ้โหนีว่าจะไหนต่อยซะหน่อยกำลังมาดีเลยกำลังมาดีเลย 400 กว่าบาทดอกนี้ ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะ400เบ็ด50ไอชิดโคกเบ็ดโคตรแพงเอเอช่องแรกมาผมเห็นเอผมเห็นเออยู่ครับผมจังหวะนี้เอช่องแรกอุ้ยสเก็ตเตอร์มาแล้วว่าสเก็ตเตอร์มาสามตัวแล้วหอยตัวนึงมาหอยตัวนึงมาไม่เอาแล้วเออ่ะโอ้โหกูจะสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์จัดมาตัวเดียวเองฮึบโอ้โหเสียดาย ตัวเดียวก็ไม่ให้พีจีนี่มันขี้งกจริงๆ นะเพื่อนนะดีๆหน่อยเพื่อน อย่าแกงกันนักเลยโอ้โหเริ่มเห็นทรงเน่าแล้วเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวเบ็ดห้าสิบไม่ไหว อยากจัดฟีเจอร์เพื่อนโอ้โหเบ็ดไหนเล่นฟีเจอร์ได้บ้างวะเนี้ยเบ็ดสองได้ไหมโอ้โหเบ็ดสองก็ไม่ถึงนี้เป็นหนึ่งไปเหลือเป็นสุดท้ายเลยชิดคกคืออยากเข้าฟรีไม่ใช่เลยเพื่อนเหลือเหลือเล่นได้แต่เบ็ดหนึ่งแล้วประเด็นอะ มาเริ่มต้นด้วยคูณ8ไปครับผมมาขอจำแจมนะตะวันออกนะ ขอจำแจมนะอย่าอย่าทำเป็นเล่นเด้ออย่าแกงกันนักเลยเด้อจัดมาจัดมา ขอแบบจำแจมแหลมๆว้าวๆไปเลยเบ็ดหนึ่งเราก็ไม่หย่องแล้วมั้งนะเบ็ดหนึ่งเราก็สู้มาว่ามาบอกคูณสิบไปดอกนี้เออมาดิเอเือนเอเอช่องแรกเข้าซะด้วยสวยงามไหลต่อไม้ไหลต่อไม้ยังไงยังไง ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยเอ้ยไหลด้วยว่ะไหลด้วยว่ะแล้ววายมาช่องสองนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่เลยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยผมว่าทรงมาอยู่เพื่อนเป็นหนึ่งผมว่าทรงมาอยู่โอ้โหโอ้โหไหลต่อไม่รอแล้วนะไหลต่อไม่รอแล้วนะมาว่ารางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตของเบ็ดหนึ่งห้าสิบบาทโอ้โหเบ็ดหนึ่งแตกห้าสิบถือว่าแจมอยู่นะมงนะเอาเรื่องครับผม ก็ถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้สามารถตามผมมาในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนมีโปรลับให้ตลอดเหมือนเดิมครับผม ย้ำว่าเมนที่ประมูลเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นนะพนะระวังจะโดนโกงกันด้วยนะครับจัดมาจัดมา เออจัดมาดิสองสปินสุดท้ายเมื่อสปินสุดท้ายแล้วสปินสุดท้ายว่าไงขอยนิดนึงได้ไหมยังไม่เท่าทุนเลยเนี่ยเฮ้ยขอยนิดนึงดิไอ้ส้มอ่ะส้มส้มส้มช่องแรกไม่เข้าอีกชิดโคกเลย เม็ดหนึ่งยังเกลือก็ว้าวโหหกสิบเก้าบาท กูซื้อไปเจ็ดสิบห้าเช็ดคกอะไรของมึงนี่ไม่ไหวเลยไม่ไหวเป็นสิบไปแล้วกัน จะหมดก็ให้มันหมดไปเลยไป ถ้ามันจะหมดก็ให้มันหมดไปเลย โปงแล้วผมโปงแล้วเพื่อน ขอญาตเลยขอญาตเลย โอ้โห แล้วสิบเข้างี้สวยอยู่นะสวยอยู่นะ หมับไปไหลต่อด้วยไหลต่อหรือเปล่า โอ้โหวายช่องสองไม่ไหลได้ไงวะหน้าวายช่องสองไม่ไหลได้ยังไงวะหน้า ได้อยู่ไหมจังหวะนี้ได้อยู่ไหมผมไม่น่าไปชมมันเยอะเลยผมชมเกม PG ทีไรมันไม่แต่งให้ผมทุกทีดูดิพอชมมันทีไรมันไม่แต่งทุกทีเลย PG เนี่ยจริงเออเอาหูหูสเก็ตเตอร์เข้า 5 ตัวจังหวะนี้ได้อยู่ว่ะ จังหวะนี้สเก็ตเตอร์เข้า5ตัวเบ็ด5ว่ะ เอาไหมเกมพลิกหรือเปล่าเกมพลิกหรือเปล่าว่ายังไงมา เกมมันจะพลิกหรือเปล่ามาดูจังหวะนี้แหละครับผม อย่าแกงกันนักเลยเพื่อนขอจำแจมหน่อยมา อย่างน้อยขอทุนคืนนะห้าร้อยกูอะห้าร้อยกูอะคืนได้ไหมขอคืนได้ไหมหึเอ้ยเอมาไว้เอมาแล้วลอยแล้วลอยแล้วอู้แล้วคิวคิวว่าไงคิวคิวโอ้โหคิวช่องสามไม่เข้า ไม่งั้นไหลต่อนะ แต่รางวัลก้อนโตไปร้อยยี่สิบบาทได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ มั้งได้อยู่ มั้งขอไหลๆเขาแบบไหลๆเขาแบบคอมโบอ่ะโอ้โหผู้สาวช่องแรกไม่เข้าผู้สาวตัวแพงซะด้วยนะเพื่อนนะ ไอ้ผู้สาวตัวแพงแต่ช่องแรกไม่เข้าเสียดาย อุ้ยอุ้ยได้อยู่นะสิบไปไงต่อไหลๆไม่ขอไหลๆหน่อยดีขอไหลๆหน่อยคอมบงคอมโบมาหน่อยโอ้โหอะไรวะนะามันไม่เอาแล้วมันไม่เอาทรงแล้วพีจีกูพีจีกูมันไม่เอาทรงแล้ว จังหวะนี้อีกสามสปินสุดท้ายเมื่อสามสปินสุดท้ายว่าจังไดสามสปินสุดท้ายว่าจังไดโอ้โหไหลลงอย่างรวดเร็วเลยเพื่อน ไหลลงอย่างรวดเร็วเลยผมได้มา 240 บาทไอเช็ดคกอะไรวะเนี่ยไม่ไหวแล้วเพื่อนไม่ไหวแล้วมา เอาให้มันหมดไปเลยไปมึงยังจะดูดกูขนาดนี้มึงเอาไปหมดเลยไปมึงจะดูดกูขนาดนี้อ่ะพี่จีนะไม่นจะให้หมดจริงๆใช่ไหมนะเรียบร้อยหมดจนได้เพื่อนโอ้โห